ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติตารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร ถูกจับบูชายัน พระราชาทรงรับสั่งพวกทหารว่า เราจะฆ่าพระโอรส พระธิดาและพระมเหสี บูชายันแล้วจะได้ไปสวรรค์ เจ้าไปทูล พระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร พระพัทเสนกุมาร พระสุรกุมาร และพระรามโคตกุมาร มารวมกันไว้พวกทหารไปตำหนักพระจันทกุมารก่อนพระองค์อื่น ทูลให้ทรงทราบว่า พระบิดาทรงมีพระประสงค์จะฆ่าพระองค์บูชายัน แล้วไปสวรรค์ จึงทรงรับสั่งพวกข้าพระองค์ มาควบคุมพระองค์ไป เจ้าชายจันทกุมารตรัสว่า ใครแนะนำพระราชาให้พวกท่านมาจับเรา ทหารกราบทูลว่าการดหารพามพระเจ้าข้า เจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่า พระองค์ทรงใช้ให้ท่านมาจับเราคนเดียว หรือให้จับคนอื่นด้วย ทหาร กราบทูลว่าพระราชาโปรดให้จับคนอื่นด้วย พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบูชายันด้วยสัตว์สี่ชนิด พระจันทกุมารคิดว่าพรามนี้จองเวรเราคนเดียวมิได้จองเวรคนอื่น แต่เพราะสูญเสียผลประโยชน์ ในการวินิจฉัยอัตถคดี ก็จะฆ่าคนเป็นจำนวนมาก เมื่อเราเข้าเฝ้าพระบิดา คนทั้งหมดก็จะพ้นภัย เจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้น ท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวเถิด ทหารนำเจ้าชายจันทกุมารมาประทับที่ท้องสนามหลวง แล้วนำพระราชกุมารอีกสามพระองค์ มาประทับรวมกัน จากนั้นพระราชารับสั่งให้ไปนำพระธิดาคือ เจ้าหญิงอุปเสนา เจ้าหญิงโกกิลา เจ้าหญิงมุทิตา และเจ้าหญิงนันทา มาอยู่รวมกันกับพี่ชาย และให้ไปคุมพระมเหสีคือ พระนางวิชยา พระนางเอราวดี พระนางเกสินี และพระนางสุนันทา มาประทับรวมกับพระโอรสและพระธิดา แล้ว ทรง ให้ทหาร ไปควบคุมตัวเศรษฐีทั้งสี่คนคือปุณณมุขะคฤหบดีพัทยะคฤหบดี สิงคาละ คฤหบดี และวัตตะคฤหบดี เมื่อพระราชาให้ทหารจับกลุ่มพระราชโอรส พระธิดาและพระมเหสี ทั่วพระนครไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอะไรเลยแต่เมื่อมีรับสั่งให้ควบคุมตัวเศรษฐีเนื่องจากเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่มีเครือญาติเพื่อนฝูงเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเมื่อเศรษฐีถูกจับกลุมตัวประชาชนจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพากันกำเริบขึ้นกลายเป็นจราจนไปทั่วพระนคร ได้มีการนัดชุมนุมกันตามท้องถนนและสวนสาธารณะ ปราศัยคัดค้านกันว่า เราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายัน แล้วพากันไปห้อมล้อมเศรษฐีไว้ พวกเศรษฐีถูกห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติและพวกพ้องเกลื่อนกลนไปด้วยบุตรและภรรยา มาถวายบังคมพระราชาขอประทานชีวิต แม้พวกคฤหบดี ตลอดจนบุตรและภรรยาญาติพี่น้อง ทูลอ้อนวอนขอชีวิตอยู่อย่างนี้ ก็หาได้ทำให้ พวกทหารถอยกลับไปไม่ ยังควบคุมตัว ไปนั่งรวมกับพระราชกุมาร จากนั้น พระราชารับสั่งให้ ทหารไปนำช้างต้น ม้าอัสดร และโคอุสภราชมารวมกันไว้ ทรงรับสั่งทหารให้ตระเตรียมการทุกอย่าง ให้พร้อม สำหรับการบูชายัน ในวันรุ่งขึ้นพระราชมารดา และพระราชบิดาผู้ชราภาพของพระเจ้าเอกราช ยังทรงพระชนอยู่ทั้งสองพระองค์ พวกอมาตไปทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาทรงประสงค์จะบูชายันด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี พระราชมารดารำพึงรำพันกันแสงกรำครวนเสด็จไปตรัสถามว่า เขาว่า ลูกจะบูชายันเช่นนี้จริงหรือ พระราชากราบทูลว่า เมื่อต้องฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันก็สละลูกทุกคนได้ เมื่อหม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรธิดาแล้ว จะได้ไปสวรรค์ พระราชมารดาตรัสว่า ลูกเอ๋ย ลูกอย่าเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลย การเอาบุตรบูชายันเป็นทางไปนรก ไม่ใช่ทางไปสวรรค์ ลูกจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์เลย นี่เป็นทางไปสวรรค์